ในสังคมปัจจุบัน ค่านิยมทางวัตถุสูง จึงเกิดการเอารัดเอาเปรียบที่เพิ่มขึ้น ต่างคนต่างมุ่งแสวงหาผลประโยชน์ให้กับตนเองมากกว่าส่วนรวม การตระหนักถึงการรับผิดชอบต่อสังคม จึงเริ่มลดน้อยลงทุกวัน และทำให้ละเลยคำว่า จิตสำนึกสาธารณะ thank you สวัสดีค่ะ ดิฉันพรพันธ์บุญนุกูลนะคะ ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการค่ะปฏิบัติงานที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางปะหันนะคะมันจะมีคนในชุมชนเนี่ยนะคะที่ต้องได้รับการดูแลในการช่วยเหลือนะคะเพยาบาลเนี่ยจะจะมีไม่มากนะคะ ดังนั้นเนี่ยเราก็จะไปดูแลในส่วนที่ ที่มันหนักหนาสาหัสนะคะอย่างเช่นในเรื่องของการทำแผลการดูแลเรื่องยานะคะภาวะแทรกซ้อนต่างๆ อะไรเนี่ยนะคะ ส่วนเรื่องของพวกกายภาพอะไรพวกนี้เราจำเป็นต้องฝึกเขานะคะในการดูแลนะคะดังนั้นเนี่ยพี่ๆพวกนี้จะได้รับการฝึกพวกนี้มาโดยเฉพาะ ว่าหมูยอดเลย อันเลย น่ารักจังเลยอ่ะ จัดยาเองเลยเหรอ แล้วกินยังไงฮะส่วนมากกับข้าว กับข้าวอะไรต่างแกงกะทิต้มจืดต้มจืดโอเคอว่าเราเป็นความดัน หนมกินมากกินกินไม่ได้นหวานก็ไม่กินกินผักเยอะๆเนาะด้วยนะคะหนูจะดูว่าจริงๆแล้วถ้าอยู่คนเดียวเราทำได้ไหม เอาแหละเก่งว่ะก็ไป แล้วก็เปิดประตูไว้อ่ะเปิดประตูแข็งแรงแข็งแรง เมื่อก่อนนอนเย่ยงเยียมอย่ายนี้ช่วยเหลือเด็กได้เยอะนะคะขอฝากมาเยี่ยมนะคะถนูก็เป็นสะพานบุญมาฝากต่อเรื่อยๆนะคะนะ แข็งแรง แข็งแรง ช่วยเหลือตัวเองได้ดีขึ้นขึ้นไปเยอะนะคะ น้ำหนักไหวไหมคะหมควับว่าเขาจะได้ แต่ว่าคุณลุกพ่อไม่เห็นได้ต๋ยวนี้ได้เดี๋ยวนี้ทำกายภาพบ้างไหมคะบริหารได้ค่เอค่อยมีเวลาไป้วขายของะแล้วอยู่ที่บ้านทำเองได้ไหมคะทำทำเองนะตลอดจ้ะ แล้วลอกอะไรยังอยู่อยู่ได้ ยังมีอยู่ใช่ไหมคะลอกลอกขาดไม่ได้ขายให้เขาเลยเดี๋ยวฝากไอ้ตัวเล็กอ่าวนวนเอเหนื่อยทำไงคะเนี่ยเหนื่อยพักครับเหนื่อยพักยืนพัก เออรถนะรีบล้างโต๊ะรีบล้างรถเลยแล้วรถมันพังครับนั่งน้ำไม่ได้รถมันพังรถไหนพังครัะบมันเลยบอกมันย้อนถึงเล็กอะแล้วเหล็กมันตับก้นเจ็บสุดร่างมันทนไม่ทนนี่ฝีมือเมียซ่อมให้อ่ออ้าวหนึ่งสองลุกไปได้คนเดียวอึ๊บนานลุกคนเดียวแล้วมีกำลังใจ ชีวิตคนเราเลือกเกิดได้ครับเลือกเกิดตอนเป็นไปถ้าตายบนถึงเลือกเกิดครับ เลือกตอนเป็นต้องสู้ครับเกิดเป็นคนต้องสู้มาสู้แล้วมันตายเรื่องของมันไป ให้มันสู้ก่อนตายถ้าต้องสู้ไปสู้ก็ตายเฉยๆฟรีฟรีตายฟรีไม่ใช่ครับต้องสู้สู้ต้องสู้ ผมสู้จนสุดชีวิตเลยจะเดินล้มลุกคุกคามก็เดิน มาด้านเดินมาด้านสู้นี่นอนใจอยู่เฉยๆนอนเฉยๆคว่าตายไม่ใช่ครับต้องสู้ต้องสู้ จิตสาธารณะสำหรับพี่นะคะก็หมายถึงแบบคนที่มีจิตใจอ่ะที่จะช่วยเหลือจุดอื่นๆในในชุมชนนะคะนะทุกๆอย่างนะไม่จำเป็นอาจจะต้องเป็นเงินนะคะนะเป็นแรงแรงกายก็ได้นะคะไปช่วยเหลือวัดนะคะนะเวลาวัดต้องการต้องการความช่วยเหลือช่วยเหลือโรงเรียนนะคะโรงเรียนมีปัญหาอะไรเงี้ยมีแม้แต่ว่าเศษขยะสักชิ้นหนึ่งอะไรเงี้ยค่ะถ้าเรามีจิตจิตสาธารณะที่จะช่วย ทำให้โรงเรียนมันสะอาดเนี่ย เราก็ไปหยิบโดยไม่ต้องไปถามว่า ทำไมคนอื่นไม่ทำอะไรเงี้ย เราเห็นเราก็ต้องทำไป หรือแม้แต่ในหน่วยงานเราก็เหมือนกันนะถ้าเรามีจิตสาธารณะเนี่ย เราเห็นเพื่อนเราเหนื่อยนะคะงานเยอะๆเนี่ยถ้าเรามีจิตสาธารณะเราก็ไปช่วยได้ โดยไม่ต้องคิดว่าทำแล้วเนี่ยจะต้องเป็นผลงานของคนอื่นอะไรเงี้ยมันมันก็ไม่ใช่ทั้งหมดทั้งหมดเสมอไปนะคะถ้าเราทำถามว่าเพื่อนร่วมงานเขาจะจะมีความรู้สึกยังไงกับเราเขาก็รู้สึกดีกับเรา อย่างเงี้ยค่ะ ดังนั้นจิตสาธารณะตัวเนี้ยมันมันความคือความหมายของพี่ดังนั้นพี่จะไม่นิ่งนอนในเรื่องต่างๆ ที่ที่เห็นอยู่ที่เราเห็นละลายรอบค่ะตรงนั้นมีอะไรบ้างที่ต้องทำก็ทำนะนั่นนะคือจิตสาธารณะของพี่พี่ก็เลยกลายเป็นคนคิดว่าเออช่วยเหลือคนอื่นทำทำได้มากที่สุดเท่าที่เราทำได้อะนะคะทำแล้วเราก็มีความสุขนะคะไม่ต้องมาถามว่า ทำแล้วคนอื่นจะต้องให้อะไรเราตอบแทนบ้างไม่จำเป็นนะ ถ้าพูดถึงเจ๋งเนี่ยคือพรพันธ์เนี่ยเขามีมีจิตใจที่มั่นคงนะอยากจะช่วยเหลือคนอยู่ค่อนข้างเยอะนะกระทรวงสาธารณสุขเราอย่างเดียวงบประมาณไม่เพียงพอที่จะบริการประชาชนได้อย่างเช่น เจอผู้ป่วยสักคนหนึ่งเนี่ยไม่มีเตียงนอนพรพันธ์ก็จะไปหามา นอกเหนือจากนั้นเนี่ยยังอาจจะช่วยเหลือทั้งเงินทุนที่จะช่วยให้ประชาชนหรืออาจจะเป็นนักเรียนหรืออะไรเนี่ยอยู่ได้นะก็มีไปหาทุนมานะมาสองสามวันก็แจกทุนให้กับ นักเรียนต่างๆไปก็หลายหลายหลายร้อยทุนเลยนะเขาก็ไปหามาให้นะครับเขาก็จะช่วยเหลืออย่างเงี้ยครับก็คือเราเจอคนที่มีคนทุกข์อ่ะแต่เราอ่ะมีมีโอกาสที่จะช่วยเหลือเขาได้เนี่ยเราก็เลยช่วยนะนี่คือคือสิ่งแรกที่จุปการที่ทำได้ ก็คือถ้าเราสามารถช่วยเหลือเขาอ่ะเขาก็จะคนมีทุกข์ถึงแม้ว่าทุกข์นั้นเนี่ยมันไม่อาจจะจะช่วยได้ตลอดทั้งหมดเราแค่ว่าเมื่อเขาช่วงวิกฤตมีคนคนหนึ่ง ที่เองที่จะช่วยเขาเนี่ย อันนี้ก็ทำมันเป็นกำลังใจให้เขาสามารถที่จะต่อสู้ชีวิตได้ บางครั้งเนี่ย คนเราอย่าไปเอาทุกข์ของเขามาใส่ตัวเรา นะคะ ให้เราทำใจให้ให้ดีที่สุดนะคะว่าเราอ่ะสามารถช่วยเขาได้แค่นี้นะคะนะก็ยังดีกว่าเราไม่ช่วยอะไรเลย ถามว่าเหนื่อยมัน พอเวลาทำแล้วช่วยเหลือคนอื่นได้มันความสุขที่ได้รับมา มันหายไปกับคำคำถามที่ว่าเหนื่อยไหม